ันเข้าถึงครับอันนี้เป็นต้นนะลุงใช้ตรกกะอะไรเข้าถึงความว่าง ไม่มีตรกกะนะครับ ถ้ายังยึดตรกกะอยู่ไปต่อไม่ได้นะครับ ตรกกะคือเหตุผลนะฮะอย่ายึดหลักเหตุผลนะฮะพระพุทธเจ้าห้ามเชื่อหลักเหตุผลนะครับ อย่าลืม ห้ามเชื่อหลักเหตุผลห้ามเชื่อทฤษฎีนะครับ ต้องต้องใช้หลักทั้งเข้ามาตรกกะเป็นเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะ คนคนละศาสตร์กันนะครับเรากำลังพูดเรื่องธรรมศาสตร์กับจิตศาสตร์นะครับใช้ศาสตร์ทางด้านนี้ จึงไม่มีคำว่าตรกกะนะครับ แล้วไม่มีเหตุผล เหตุคืออดีตผลคืออนาคตไอ้มาถาเวชใช้คำว่าเหตุผล เหตุคือที่มาคืออดีต ผลคืออนาคตคือที่ไป ถ้าเราบันใช้คำตัวนี้เข้ามาประกอบกันนะครับ ต้องแปลความนิดเดิงประมาณนั้นนะครับโอเคนะ นี่สำหรับลุง ใช้พลังงานบริสุทธิ์ดีกว่านะผมว่ามันน่าจะเป็นภาษาที่เป็นภาษาใหม่ ภาษาบริสุทธิ์รักษามนุษย์ ปวดท้องปวดไส้ปวดหัวปวดตัว ก็สามารถเยียวยารักษากันได้โดย